สวัสดีครับ รายวิชานาเส่วนศึกษาในวันนี้ เราก็จะพบกับตอนที่ 4 เส้นทางเอกราชซึ่งจะประกอบไปด้วย สงครามเมืองคังการประกาศเอกราชและสงครามข้ามแม่น้ำสะตง ซึ่งในเรื่องของสงครามเมืองครั้งนั้น ย้อนไปเมื่อปีพุทธศักราช 2124 สมเด็จพระเจ้าบุเรงนอง ได้เสด็จสวรรคต มังชัยสิงห์ผู้เป็นราชบุตรจึงได้ครองราชสมบัติสืบต่อในนามของสมเด็จพระเจ้านันทบุเรง เมื่อพระเจ้าหงสาวดี องค์ใหม่ได้ขึ้นครองราช จึงได้มีใบบอกไปยังหัวเมืองประเทศสาราชต่างๆ ให้ส่งเครื่องราชบรรณาการพร้อมกับเข้าเฝ้า เพื่อเป็นการแสดงความอ่อนน้อม ต่อพระมหากษัตริย์องค์ใหม่ เว้นเสียแต่สมเด็จเจ้าฟ้าเมืองคังนั้น ก็มิได้เข้าร่วมในการเข้าเฝ้าครั้งนี้ ทางพระเจ้านันทบุเรงจึงได้มีคำสั่ง ให้บรรดาเมืองทั้งสามเมือง ร่วมกันทำศึกต่อเมืองคังผู้แข่งข้อสำหรับเมืองของทั้งสามนั้นก็จะประกอบไปด้วยหงสาวดี ตองอู และกรุงศรีอยุธยา โดยมีมังสามเกียรติ เป็นแม่ทัพฝ่ายหงสาวดี พระสังฆทัต เป็นแม่ทัพฝ่ายตองอู และสมเด็จพระนเรศวรเป็นแม่ทัพฝ่ายกรุงศรีอยุธยา ซึ่งทั้งสามพระองค์นี้ก็ล้วนมีความสนิทสนม คุ้นเคยกันมาตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์ สำหรับเมืองคังนั้นก็เป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูง มีทางขึ้นลงลำบาก ดังนั้นหากทั้งสามทัพจะเข้าตีโดยพร้อมกันนั้น ก็จะกระทำได้ยาก จึงได้มีการประชุมข้อตกลงการระหว่างทั้งสามฝ่าย โดยให้ผลัดกันเข้าตีในวันละครั้ง นำโดยมังสามเกียรติแห่งกรุงหงสาวดีเป็นทัพแรก พระสังฆทัตแห่งตองอู เป็นทัพที่สอง และสมเด็จพระนเรศวรมหาราช แห่งกรุงศรีอยุธยาเป็นทัพสุดท้าย สำหรับทัพแรกของมังสามเกียรตินั้น ก็ได้เข้าตีเมืองคางในช่วงดึกประมาณสี่ทุ่ม ได้นำสภาพกำลังทั้งหมดเข้าทางด้านหน้า ทั้งฝ่ายเมืองคาง ก็ได้จัดตั้งกองกำลังป้องกันอย่างเป็นสามารถ มีการทุ่มก้อนหินยิงธนูหน้าไม้ ทำให้กองทัพหงสาวดีนั้นไม่สามารถที่จะเอาใช้ได้ จนกระทั่งรุ่งขึ้นจึงต้องถอยทัพกลับไป และทัพที่สองของกรุงตองอูโดยพระสังฆทัตก็กระทำการเช่นเดียวกันกับหงสาวดี มีการนำกองกำลังเข้าไปทางด้านหน้าเช่นกัน ฝ่ายเมืองคังก็ได้ป้องกันอย่างหนักหน่วง จนไม่สามารถเอาใช้ได้ และในระหว่างที่ทั้งสองทัพ ได้กระทำการยุทธรบกับเมืองคังอยู่นั้น สมเด็จพระนเรศวรจึงอาศัยช่วงเวลาดังกล่าวทำการสำรวจภูมิประเทศ ดูช่องทางว่าจะมีทางอื่นๆ ที่สามารถขึ้นไปยังเมืองคังได้อีกหรือไม่ และนั่นเอง พระองค์ก็ได้พบกับจุดช่องทางช่องทางหนึ่ง ซึ่งมีกองกำลังทหารรักษาอยู่น้อย พระองค์จึงได้วางกลศึก โดยแบ่งกองกำลังส่วนเล็กๆ เอาไว้ทางด้านหน้า ดังปรากฏในความพระราชพงศาวดารว่า สมเด็จพระนเรศเป็นเจ้า ได้จัดกองกำลังทหารจัดพลพยุหโยธาออกเป็นสองส่วน ทางด้านหน้าจัดกองกำลังส่วนน้อย ให้ทำเสียงอึงมี่ลั่นคล้องกลอง ยิงเสียงปืนกัมปนาตกึกก้องทางฝ่ายข้าศึกก็สำคัญว่ากรุงศรีอยุธยา จะบุกมาทางด้านหน้าเช่นเดียวกันกับสองทัพก่อน และในเวลานั้นเองเมื่อทางเมืองคาง ได้นำกองทหารรักษาแต่ด้านหน้า สมเด็จพระนเรศวร จึงนำกองทหาร ไปไว้ทางด้านหลัง ซึ่งเป็นส่วนใหญ่ และในช่วงดึกมีคืนนั้นเอง ก็สามารถเอาชัยเหนือเมืองคังได้ และจับตัวเจ้าฟ้าเมืองคังมาถวายแก่สมเด็จพระเจ้านันทบุเรง ซึ่งในการนั้นเองสมเด็จพระเจ้านันทบุเรงเดิมหมายพระไทยว่า ในการศึกเมืองคังคันนี้ จะให้เป็นเกียรติยศแก่มังสามเกียรติผู้เป็นพระราชโอรสแต่ก็ไม่สามารถกระทำได้ ทำให้หงสาวดีและตองอูได้รับความอับอายเป็นอันมาก และในขณะเดียวกันนั่นเอง สมเด็จพระนเรศวร จึงได้รับการพระราชทานบำเหน็จรางวัล เป็นพระภูษา ใส่พานทองคำน้ำหนักห้าช่างจำหลักรูปลายเทวดา ซึ่งทำให้มังสามเกียรติ และพระสังฆทัตนั้นเกิดความเกลียดชังแก่สมเด็จพระนเรศวร